จริงกลับมาพบกันอีกครั้งเจอเจอกันทุกครั้ง ก็จะมีเคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับการปลูกลำไยให้ได้คุณภาพ และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลกำไร ให้ชาวเกษตรกรลำไยอยู่ได้อย่างมีความสุข เมื่อได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่า ขายอย่างไรให้ได้กำไร กับตอนที่ชื่อว่า การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวคำจริงพูดถึงการเก็บเกี่ยวลำไยใช่ไหมการที่จะดูว่าลำไยแก่ไม่แก่เนี่ย ส่วนใหญ่เขาดูที่ผิวขนของลำไย หรือถ้าเราจะนับวันเนี่ย ก็จะประมาณ 190วัน ถึง 240วันนับจากที่เราให้สารโพแทสเซียมคลอเรตทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับฤดูกาล ถ้าเราให้สารในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนี่ผลผลิตจะแก่เร็วเพราะไม่ต้องผ่านหนาว แต่ถ้าเราไปให้ในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยนะครับ การเจริญเติบโตของผลเนี่ยมันจะผ่านหนาว จะทำให้ผลเนี่ยอยู่บนต้นนานขึ้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรก็จะดูนับวันบวกกับในเรื่องของการดูดูผิวของผลผิวจะเรียบครับพอเรารู้ว่าลำไยแก่เนี่ยนะเราจะไม่เก็บตอนที่ลำไยแก่จัดเนี่ย เราจะเก็บตอนนี้ยแก่ประมาณสัก 8 9 0 ต้นแรกนะครับ พอต้นสุดท้ายก็เราก็แก่เต็มที่นะครับ การคัดขนาดนำช่อผลลำไยมาคัดขนาด โดยให้ผลในช่อมีขนาดใกล้เคียงกัน คัดแยกช่อผลที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมารวมกัน เพื่อนำไปบรรจุตะกร้าสำหรับการกำหนดเกรดลำไยจะถูกกำหนดโดยพ่อค้าตามจุดรับซื้อต่างๆ แต่ละที่ก็จะมีการกำหนดเกรดลำไยแตกต่างกันไป ส่วนการจำหน่ายลำไยผลสด เพื่อนำไปทำลำไยอบแห้ง จะนำไปผ่านการคัดขนาด ซึ่งมีการกำหนดเกรดที่แน่นอนโดยปกติแล้วเนี่ยลำไยเนี่ยหลังการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะเกษตรกรก็จะถ้าส่งออกเนี่ยนะเราก็จะเอามาบรรจุตะกร้า แล้วก็ลำเลียงผลผลิตเนี่ยไปส่งที่ลงหรือว่าจุดรับซื้อ จุดรับซื้อเขาก็จะมีการตีเกรดว่าลำไยเราเกรดอะไรพอตีเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าในห้องลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งการลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะยืดอายุการเก็บเกี่ยว เพราะลำไยเนี่ยนะถ้าเราไม่มีการลมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับถ้าเราจะส่งออกเนี่ยมันจะทำให้ลำไยเนี่ยมันเน่าเสียเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์นะครับสารซัลเฟอร์เนี่ยไปช่วยยับยั้ง นะครับเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้แล้วทำให้ผิวลำไยเนี่ยมีสีเหลือง สวยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาด เพียงแต่ว่าผู้ประกอบการจะต้องไม่ให้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เกินค่ามาตรฐานก็คือ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับวิธีการลมกรรมฐานด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บรรจุลำไยลงตะกร้า แล้วนำไปซ้อนเรียงกันในห้องลมควันอย่างพอเหมาะ นำผงกรรมฐานซึ่งบรรจุในภาชนะทนความร้อน ใส่ในห้องลมควันที่ใช้ระบบความร้อน ด้วยไฟฟ้าผ่านการเผากรรมฐานในช่วงนี้จะต้องปิดตู้ลมควันให้สนิท เพื่อป้องกันการรั่วไหลของกา๊าซทั้งนี้ปริมาณกรรมฐานที่จะใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะใช้เวลา50นาทีถึง1ชั่วโมงครึ่งนำลำไยที่ผ่านกระบวนการลมควัน แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ4-6องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิต่ำ จะช่วยป้องกันการเน่าเสีย และสามารถเก็บลำไยได้นานขึ้น 30 วัน ประโยชน์ของการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กับผลลำไย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวลำไย สามารถป้องกันการเน่าเสียที่เกิดจากเชื้อรา ช่วยยับยั้งปฏิกิริยาการเปลี่ยนสีน้ำตาลของเปลือกได้ มีสีสันสวยงามขึ้น อายุการวางจำหน่ายนานขึ้น ช่วยให้อุตสาหกรรมการส่งออกขยายตัวมากขึ้น พร้อมทั้งมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดช่วยลดการสูญเสียลง เมื่อถึงตลาดปลายทาง และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง คือสามารถขนส่งทางเรือได้สำหรับการคัดขนาดลำใหญ่แบ่งเป็น 2 แบบก็คือ 1. การจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบสด และ 2. การแปรรูปหรืออบแห้ง ส่วนขั้นตอนการจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบสดนั้น มีดังนี้ เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลลำไยจากต้น นำมาคัดเกรดเป็นช่อ ให้ขนาดลูกใกล้เคียงกัน แล้วนำมาใส่ตะกร้าหรือบรรจุกล่อง จากนั้นนำไปส่งเพื่อตีเกตและราคา และลำเลียงไปอบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อรักษาคุณภาพลำไย ส่วนในขั้นตอนการแปรรูปหรืออบแห้ง เกษตรกรจะเก็บผลลำไยจากต้น แล้วนำมารูดเป็นลูกๆ คัดเกรดลำไยโดยใช้เครื่องร่อนแยกเกรด โดยมีเกรดดังนี้เกรด AA เกรด A เกรด B และเกรด C จากนั้นจะทำการอบแห้งแทนการยืดอายุลำไย วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดโดยการแช่เย็น สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ผงกรรมฐาน1 กรัม ต่อลำไย1กิโลกรัมเอลทินแอลกอฮอล์5ซีซีต่อกรรมฐาน1 กรัม ตู้สำหรับรมควัน วิธีการเตรียมลำไย คัดลำไยที่มีผลเน่า ผลแตก มีรอยเจาะของแมลงขั่วฉีกขาดออก บรรจุใส่ตะกร้าโปร่ง ชั่งน้ำหนักผลลำไย วิธีการรมกรรมฐานนำตะกร้าลำไย เรียงบนชั้นในตู้รมควัน ซึ่งเป็นตู้ปิดสนิท ปล่อยให้เกิดการเผาไหม้เป็นเวลา 30 นาทีนำตะกร้าลำไยออกจากตู้รมควัน วิธีการเก็บตะกร้าลำไยที่ผ่านการรมกรรมฐานให้ตั้งไว้จนลำไยเย็น จึงบรรจุถุงเย็นหนา ลัดปากถุงให้สนิท นำไปเก็บในตู้เย็น อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียสสามารถเก็บไว้ได้นาน 30 วัน โดยไม่เน่าเสีย วิธีการยืดอายุการเก็บรักษารำไยสด โดยการลมความร้อน อุปกรณ์ที่ใช้ ตู้อบความร้อน แบบตู้หรือแบบกระบะก็ได้ การเตรียมและการอบลำไยนำลำไยมาคัดผลที่ไม่สมบูรณ์ออก ถ้าแยกขนาดได้ก็จะดีที่สุดนำผลลำไยมาอบทั้งเปลือกที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ติดต่อกันพลิกกับผลลำไยเอาบนลงล่าง และเอาล่างขึ้นบน โดยให้ล่างสุดอยู่บนสุดทำการอบที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ติดต่อกัน พอครบกำหนดหยุดการให้ความร้อน แล้วเป่าพัดลมให้เย็น อันนี้จะเป็นขั้นตอนการอบลำไยนะคะ จากลำไยสดที่เราเรียงในตะแกรงเสร็จก็จะนำเข้าเตาอบอยู่ประมาณ 12 ชั่วโมงลำไยก็จะได้เป็นสีเหลืองทองต่อจากนั้นเราก็จะเอาลำไยตัวนี้ไปเข้าห้องคัดบรรจุ เพื่อแยกเกรดอะค่ะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะ เป็นลำไยอบเนื้อสีทองแบบมีเปลือกด้วยค่ะ คือขบวนคันแกะเราจะเอาแต่มเมล็ดออก และอบทั้งเปลือกและเนื้อ รสชาติคุณภาพมันจะต่างกันตรงที่รสชาติมันจะมีความหอมอะค่ะ เวลาเราทานแล้วลำไยข้างในมันจะนุ่มกว่าสีทอง แล้วก็หอมเปลือกลำไยด้วย มันได้คุณค่าทางโภชนาการเยอะมากค่ะ ตรงนี้ค่ะ ภาพรวมการส่งออกลำไย ลำไยเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล โดยประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและส่งออกลำไย ทั้งแบบผลสดลำไย แช่แข็ง และลำไยอบแห้งลายใหญ่ของโลกโดยปี 2556ส่งออกลำไยผลสด แช่แข็งและแบบอบแห้งประมาณ550,000ล้านกิโลกรัม มูลค่า 4 0 0แ0 0ล้านเหรียญสหรัฐ โดยระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 มูลค่าการส่งออกลำไยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พูดถึงรูปแบบการจำหน่ายลำไยนะครับ ก็จะมีผลสดก็จำหน่ายภายในประเทศจำหน่ายต่างประเทศกับอีกส่วนนึงคือแปรรูปนะครับ เพราะว่าบางทีตลาดสดมันจะรองรับในเรื่องของผลผลิตสดเนี่ยได้น้อย มันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของแรงงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดที่ที่จะรองรับอันนี้ก็คือตลาดแปรรูป ที่ทำกันมากที่สุดตอนนี้ก็คือ การทำลำไยอบแห้งทั้งผลนี่จะเยอะสุดนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วก็จะมีการทำลำไยอบแห้งเนื้อสีทองนะก็เอาเฉพาะเนื้อมาอบแห้งนะครับนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีน้ำน้ำลำไยเข้มข้นเพื่อสุขภาพก็มีนะหรือทำเค้กลำไยวายลำไยคอฟฟี่ลำไยอะไรเงี้ยก็ก็เขาก็พยายามที่จะแปรรูปลำไย ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรในมุมของผมนะครับคิดว่าหนึ่งเนี่ยเราควรต้องมีการกระจายฤดูการผลิตนั่นหมายความว่าเกษตรกรเนี่ยต้องแบ่งสวนลำไยของตัวเองเนี่ยทำเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงทั้งเรื่องของการตลาดทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มันแปรปรวนซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ อันที่สองเนี่ยเกษตรกรจะต้องผลิตให้ได้คุณภาพที่ว่าเนี่ยนอกจากจะทำให้ต้นสมบูรณ์ ดูแลรักษาดีก็ต้องมีการตัดแต่งช่อผลซึ่งนี่เป็นหัวใจสำคัญของการทำลำไยคุณภาพ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกช่วงเวลาในการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และก็เหมาะสำหรับพื้นที่ของเรา อย่างเช่น การผลิต ต้องออกในช่วงก่อนตุดจีน ปีใหม่ หรือวันชาติจีน อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็อาจจะมีการ ทำช่องทางการจำหน่ายสวนเราเองนะหาจุดขายอย่างเช่น ทำให้ได้คุณภาพนะครับ แล้วก็ปลอดภัยนะแล้วก็มีการประชามพันถึงสรรพคุณของลำไยนะขายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นตลาดที่สำคัญในอนาคตครับและนอกจากนี้แล้วผมคิดว่าเกษตรกรควรต้องมีการรวมกลุ่มกันนะครับผลิต เพราะว่าบางทีถ้าเขาสั่งมาเยอะ ลำพังสวนเราเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอโอกาสของการส่งออกลำไยสด และลำไยอบแห้ง ยังมีอีกมากในตลาดจีน เนื่องจากลำไยของไทย เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่น จากสภาพทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศของไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีในการปลูกพืช ประกอบกับความต้องการบริโภคลำไยในประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันบูรณาการงาน อย่างเป็นรูปธรรม อำนวยความสะดวกการค้าให้แก่ผู้ผลิต และผู้ส่งออกลำใหญ่เคล็ดลับต่างๆ ที่นำเสนอเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทุกท่าน รับรองได้ว่าใครได้ดูวัตถุกโลโชปลูกจริง รวยแน่นอน